โอเคค่ะสำหรับสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของเขาเนาะค่ะผู้ใดที่สนใจก็สามารถเล่นตามได้เนาะโดยการที่ปั๊บไม่ไปที่หาเปอร์เซ็นต์ที่เขามีเนาะค่ะยังเช่นว่าเขามีร้อยโอ้โหยี่สิบหกบาท สมมุติว่าเขามีร้อยหนึ่งเขาก็ปรับไปที่ 6 บาท200เขาก็ปรับไปที่15 มีหาลอยเขาก็ปรับไปที่ 30เนาะค่ะก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็เป็นสูตรไต่ไม่นั่นแหละแต่ว่าเขาเอ่นว่าสูตรหาเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะ โอเคค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งลอยหนึ่งลอยก็บาทมาเล่นช่วงหนึ่งทุ่มให้เบิงเนาะมือนี้ก็รู้สึกเพี้ยๆ จังน้อยด้วยเนาะค่ะ โอเค บวกไม่อีกสิบบาทเนาะค่ะโอ้โหอีกแปดบาท แจกกันมา เอออีกหกบาท เดี๋ยวนูนากะขอฝากกดติดตามให้หนูนาแน่นอนค่ะผู้ใดที่มาไม่กะสามารถกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมได้เนาะเดี๋ยวนูนาสิทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยเนาะค่ะสำหรับกลุ่มเทเลแกรมเขามีกิจกรรมให้เล่นกันสู้มือเนาะค่ะ กิจกรรมแจกทุนกะมาเล่นกันหลายๆเนาะเดี๋ยวนูนาสิมา จัดให้เรื่อย ๆเนาะค่ะอ่าโอเคโอ้เขาฟีสปินน้ำบวกมายีิบสองบาทอีกอ่าสี่ข้างเนาะค่ะโอเค อ่าอีก 2 บาท โล มาอือหือองุ่นมาอีกแจกันอีกดิโอ้โหมาอีหลีว่ะแจกันมาอีกแล้วโอ้โหเสียดายโลเนาะค่ะโอเค บวกมา38 บาทแล้ว เอออีก 8 บาท โอเคค่ะ ครั้งสุดท้ายองุ่นบวกมาทั้ง่สิด48บาทเนาะค่ะสำหรับฟีสปปินรอบนี้ เดี๋ยวเขาสิเปลี่ยนมาอีกเทียนึง ตอน200เนาะค่ะ กะเล่นไปเรื่อย ๆก่อนเนาะสำหรับคนที่ร้องร้องเล่นตามเราบอกว่าบ่ค่อยเข่าอันนี้หนูนะก็ไม่ได้เล่นเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะก็มีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติเนาะกะต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเนาะค่ะโอเคเออได้โลมา แจกกัน แจกกันตก โอเคจังหวะนี้ต้องเข้าอีกโอ้บอมา สียดายโล่เนาะค่ะ หาว่าตกล็อกแลกโอ้โบนัส โบนัสหนีเวลาม้าม้าที่ละสองอะโอเค เออดาบขวาน บวกไม่อีก 14 บาทเนาะค่ะร้อยแปดสิบหกแล้วโอเคอีก 6 บาท อ่า บวกไม่อีก 6 บาทอะขึ้นขึ้นลงลงว่าได้ไปใส่เนาะค่ะ เหรียญโลมานี่ ต้องใจเย็นๆ เนาะค่ะ โอเค อีกสองอ่ะบวกอีกสิบสองบาท เนี่ยเห็นป่มันมันบ่ไปใส่อ่ะมันขึ้นขึ้นลงลงอีหลีได้เนี่ย โอเค อีกสองบาท อืม สี่แถว โอเค โอ้โห แถวหนึ่งมาว่าสามสิบ โอ้โห เสียดาย ถ้าสมมติตรงแจกันเป็นองุ่นนะ โอเค ไม่อีกหกบาทค่ะ แจกันมา อีกสี่บาท เอ้ย ดาบขวาน ขออีกครั้งนึง โอ้โหถ้าแจกันล็อกสามเป็นสิงโตนะ เขาสิได้คอมโบซีเนาะค่ะ โอเคบวกไม่หกบาท อีกหกบาท เออโอ้โหแถว นึง เลย โอเคค่ะ ตอนนี้บวกมาอีก 42 บาท เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม้ก้อนเนาะค่ะ200เป็น15 เนาะอ่าโอเคเขากะค่อย ๆ ขยับขึ้นไป เรื่อย ๆ แบบ ซี เนาะค่ะ โอเค ซีช่อง เออ มา 30 บาท ยัง ได้อยู่เนาะค่ะ ยัง ได้อยู่เรื่อยๆอยู่อันนี้ เป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเนาะค่ะ โอเคมาอีก10บาท ผู้ใดที่เล่นกะเลือกเวลาเล่นดีๆน้ำเนาะน้ำแน่เนาะค่ะ อันนี้มีคนสงสัยว่า เฮ้ยหนึ่งทุ่มมันเข่าบออย่างเสียทักมาถาม มีคนบอกในกลุ่มเนาะค่ะเขากะมาร้องเล่นให้เบิ้งช่วงหนึ่งทุ่ม ก็เข่าดีอยู่นะโอเค ไปสิอีก 10 บาท กะต้องใส่ควบคู่กับสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนไปน้ำโอ้โหมา 35 เออ ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะโอเคบ่ต้องเฝ้าอีก 10 บาทมา ดาบขวานอีกครั้งนึ่ง โอเค โลมาซีช่องแบบซีมาอีก30 บาทเนาะค่ะ เอ้ยแจกกัน มาอีกโอเค ขออีกครั้งนึง โอ้โหเสียดายดาบขวานล็อกสามตรงองุ่นเบอตกเนาะค่ะ บวกทั้งหมด90บาทแล้วมาเข่าฟรีสปินอีกหาครั้งโอเค เออโอ้เสียดายมงกุฎโอเคยิมห้าบาทอาหุ่นมาเออโอ้โหเบืองไล อันนี้ถือว่างามแล้วค่ะ แต่ว่ามันบ่ตรงล็อก โอเค สะสมไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าแล้วค่ะ เอออีกยี่ห้าบาท แจกกันมา เออ โลอีกโอ้โหแถวหนึ่งแปดสิบห้ามาว่ะ โอเคค่ะ บวกมาหนึ่งร้อยสิบห้าบาท สะสมไปที่สองร้อยหกสิบบาท โอ้โห อีกนิดเดียวก็สิได้ปรับใหม่เนาะค่ะ แต่ว่ามันบอด โอเค หนูนะสิบ่ปรับก่อนหรือว่าสิบ่ลดไม่เด็ดขาดอู้หูสามสิบบาทหนูนะสิเลนตามสูตรไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะโอเคองุ่นไหมขอโลโอ้โหบ่ตกว่ะบวกไม่อีกหาสิบบาทเนาะค่ะขาดอีกสิบบาทนึงโอเคอีกเจ็ดสิบห้าบาทมาแล้วมา เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่เนาะค่ะโอ้โหแถวนึงเขาเลยสองร้อยแจกกันมา โอเคหืมห้างุ่นก็แจกันสลับกันตรงแถวสามนะเสียดายอะมาอีกคาซิปสำหรับเกมโลมานี่อ่า ย้ำได้ได้กับฟันสิงโตหลายเนาะค่ะ หนูนะคิดว่าพวกฟันสิงโตอย่างเสีย แต่ว่า เพราะได้เข่าโบนัสฟันสิงโตอ่ะมันกับซีมีแบบกระโดดหลบเฮาอีกจึงเสีย กะจักสีมีไปเห็นอย่างแท้ที่เข่าโบนัสเราก็บ่ต้องรุ่นอีอย่งอีกดอก เพราะว่าปกติรุ่นเข่าโบนัสนี่มันก็ยากพออยู่แล้วเนาะค่ะเพราะเข่าโบนัสก็ต้องไปรุ่นในรุ่นอีกอะจังสมมติว่าเขาได้ฟันสิงโตเสียเราเขาเลือกเลือกได้โอ้โหร้อยเจ็ดสิบมาว่ะเฮ้ยคาแต่ว่ามาอีกยี่สิบบาทเอ่อหากสมมติว่าเขาเลือกฟันสิงโตเสียเขาได้โลก ได้โลกอะได้หน่อยเนาะค่ะแต่หากสมมติว่าได้ดาบแล้วมันโดดหลบพ้องเสียแบบ พื่อเพื่ออีหยังโอ้โห แถวหนึ่งมาหนึ่งร้อยแปดสิบโอเคมาเซาเวลดีกว่ามาเหรียญต่อหนึ่งพันสี่สิบบาทปรับไปหกสิบเนาะค่ะ ค่อยๆขยับขึ้นไปเนาะเฮาสิบ่ปรับไม่ก้อนแบบหากว่าบ่ถึงถ้าสมมติว่าในเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเงียอันนี้กับบ่ปรับเนาะค่ะโอ้โหโบนัสมา โอเคค่ะ ตอนนี้ได้เข่าโบนัสเกมแล้วค่ะโบนัสฟันสิงโตของเขาโอเค ดูนะสีเลือกกลางก่อนเนาะค่ะ โอ้โหโลสามช่องเลยเลือกเอียงกันได้โล โอเคต่อไปเดี๋ยวเขาไปไส้โอเคืโลอีกละสองรอบติดเลยนะ โอ้โหอ่ะต่อไปขวา โอ้โหโลสามรอบติด เดี๋ยวก่อนโอ้โหพักขาสาวในมหาลอยสี่สิบบาทเนาะค่ะได้โลมาสามรอบติดเลย โอ้โหเบิ่งว่ะ ขนาดเขาได้แบบฟันสิงโตงเสีย เขายังต้องมาลุ้นอีกเนาะค่ะว่าเขาสิได้โล่ได้ดาบเดียวหรือดาบดาบคู่ เพราะได้ดาบแล้วมันยังต้องมาลุ้นอีกอะว่าเขาสิได้แบบมันสิโดดลบบอลหรือมันสิฟันถึงเนาะค่ะถ้าโดดลบเขาก็ต้องเลือกไม่หรอกถ้าได้โล่ดิเฮ็ดยังไงอันนี้นี่น่าจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของมันเนาะค่ะ คนอาจจะมักเล่นย้อนว่าทั้งสี่ก็ได้ แต่ว่าหกสึกงุนงิดอะยังหน่อยแม่งก็เขา ยังหน่อยมันกับเขาแบบโบนัสเราอะกะไฮเลยบ่ได้บ่คือต้องมาแบบไฮรุ่นอีกเนาะค่ะ โอเคบวกมียี่สิบโอ้ยหลือเราคงสึกท่อเนาะค่ะ กับฟันสิงโตเนี่ยเลือกเลือกได้ดาบกระโดด เพราะเพราะโดดเขาเลือกได้ดาบอีก ตีถือมันก็ตีเขาคืนจังเสียคือบ่ให้แบบตีไปเรื่อย ๆ เลยอ่ะบ่เข้าใจเลย เราเวลาแบบโดดเสร็จบอพอนะโดดเราเลือกไม่ได้โลงเสียโอ้โหย่างแค้นเลยหวยหวยเด้อโอเคไม่ยี่สิบเออ คอมโบสามโอเค คอมโบสี่มาเขาฟีสปินละบอกก็ได้ฟันยิงโตอะฟันเดี๋ยวว่าถือฟันเดี๋ยวได้จะโลนะค่ะได้จะโลแบบ เลือกได้โลสามเทียมันบ่คือนะคะค่ะ เออสี่ช่อง โอ้บวกมาหนึ่งร้อยสี่สิบบาท เดี๋ยว โอ้โหร้อยหกสิบอู้เสียดาย เสียดายโลก ถ้าสมมติเดี๋ยวเขาฮอดสองพันห้าสิบปรับมาอีกเทียนึงแล้วค่ะโอเค อีกหกสิบไลายนี่ว่าได้ว่ะโอ้โห โอ้โห เออ มาอยู่ โอ้หลายอย่างงามบ่เขาเออ เอามา มา เออ โอเค เออ โบนัสเขารอบที่สอง ให้มันมาเนี่ยเถอะ มาค่ะ เดี๋ยวรอบนี้ กดกลางรวดเลย โอเค ไปค่ะ โอเค ดาบคู่มา บวกมา 1,200 บาทเนาะค่ะ โอเค มา ต่อไปเขาก็กดกลางต่อเลย โอ้โห ไดโล มันกับสิบโลซ้ำของเก้าหรอวะไปค่ะ โอ้โห ไดโล สภาพครั้งสุดท้ายกับยามาเถอะโอ้โห ถ้ามึงสิมายังซี่นะฮาสมุดกดซ้าย มึงก็สิเอา โลไปไว้ทางซ้ายฮาสมุดกดขวา มึงก็สิเอา โลไปไว้ทางขวา แล้วมึงเสคกูเลือกแค่ยังไปไปปรับไม่โอเค ฮอดสองพันกับปรับไปที่ร้อยหาสิบแล้วค่ะ ตามสูตรเลย กะเล่นไปเรื่อยๆ โอ้ตะว่า หนูนะว่านึ่งถุ่มมันโมเมนย้ำของหนูนะแม่มันโมเมนย้ำออกหากินอะโอ้โหแปดร้อยหาสิบเออ มาอีกแจกัน อ่า โอเคมาสองร้อย องุ่นเออมาอีก350สะสมวิธีพันหากับเขาฟีสปิน ซี่้างเนาะคะ่ะหอดหาพันกับเสาโอเคไป โอ้โห ถือว่าใส่เวลาโดนเติมอยู่เนาะคะ่ะสำหรับโอ้ว่าใดเลยเนี่ยสำหรับช่วงเวลาหนึ่งทุ่ม หนูน้าว่า หนูน้าเลทหรอมันบ่คือไหมสี่พันหก ไปอีกอีกหารอยเซาตรงนั้นนี่เดี๋ยวจะกลับไปเล่นช่วงเวลาเก้าเนาะค่ะโอ้โห แถวหนึ่งมาโอเคมา 1,200 บาท เออ ดาบขวานมาเนาะค่ะ1,200 บาท บวกมันทั้งหมด1,350 บาท โอเคค่ะเดี๋ยวหนูนะขออนุญาตเซาซัมนี่ก็แล้วกัน โอ้โหบ่ไหวเลยกับกับฟันสิงโต หนูนะเลือกได้โล่แบบติดโตกัน 3 อัน 2รอบเลยเนาะค่ะหากสมมติว่า ได้ดาบคู่ ดาบเดียวฟันถือกัน น่าจะได้หลายกว่านี้ย่โอเคค่ะ เดี๋ยวจังไรมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ